สวัสดีค่ะ พบกับลีน่ากีตาร์ตอนที่ห้าหรือหกนะโอเค ตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีอะย่านเสียงนะคะ ย่านเสียงย่านเสียงมีอะไรบ้างลีน่าพูดถึงกีตาร์นะคะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะ เดี๋ยวเราก็มาคุยกันอากาศร้อนมากเลยค่ะ วันนี้ นะคะวันนี้เป็นวันที่ 25 มีนานะคะที่ถ่าย วันนี้ทีน่าใช้ไม้พิเศษหน่อยนะคะ ดูดมันทุกสิ่งทุกอย่างในย่านนี้เลย อือหือแล้วก็อยู่ได้ทุกย่านความถี่ด้วยนะคะ ถ้าเกิดได้เสียงรบกวนนะไม่พึงประสงค์เช่น เสียงมอเตอร์จากเครื่องปรับอากาศ แต่ก็ยังร้อนอะ่ะเพราะยิ่งเปิดยิ่งเสียงดังยิ่งนะ แล้วก็ปิดพัดลมด้วยนะคะ แมวไม่รบกวนนะคะวันนี้ โอเคญาติความถี่ที่เรารู้จักกันก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเบดหรือทุ้มกลางแหลมเบดมิดเดิลเทอร์เบิลนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยย่านมันก็จะแบ่งนะย่านทุ้มหรือย่านเบดย่านกลางก็จะแบ่งเป็นสามเลนนะคะ ก็จะเป็นย่านมินโลแล้วก็ มินไฮนะคะ ก็คือกลางต่ำกับกลางสูงนะคะ ไม่ใช่ไฮโลนะคะ แล้วก็ด้านสูงไปเลยงั้นเรามาดูค่าตัวเลขกันดีกว่า ว่าเป็นอย่างไรนะคะ ค่าตัวเลขก็จะมีเบสนะคะ ก็มีตั้งแต่10เฮิร์ตขึ้นไป จนถึงไม่ถึงร้อยเฮิร์ตเกือบจะร้อยเฮิร์ตนะคะ นี่เป็นย่านเด็กนะคะ ส่วนย่านกลางก็คือร้อยเฮิร์ตถึง 1K นะคะ แต่ว่ามันก็จะไปแบ่ง มันก็จะแบ่งในร้อยเฮิร์ตถึง 1K เป็นอะไรบ้างนะคะ หลังจากร้อยเฮิร์ตไปก็จะเป็นสูง แล้วก็สูงสูงสูงสูงสูงอือฮึโอเค แต่ก็เป็นย่านที่หูเรายังได้ยินอยู่นะคะ ก็ยังอยู่แต่ดันไม่มีไฮอยู่ด้วย ก็หูเราได้ยินถึงประมาณ แต่ได้ยินแบบค่อนข้างชัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหกพันในเสียงแหลม พอเลยหกพันไปแล้ว ก็ยังได้ยินอยู่แต่ก็จะไม่ชัดมากต่รู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่รบกวนเรามากกว่า ตั้งแต่สักประมาณพันสามนะคะไอพันเนี่ยเมาแล้วได้เป็นเคหรือกิโลเฮิร์ตนั่นเองนะคะ โอเคเรามารู้จักแต่ละตัวดีกว่ากีตาร์เนี่ยมักจะเริ่มที่ร้อยเฮิร์ตนะคะ แต่เราจะพูดถึงย่านเดทที่ 50 ถึง 90เฮิร์ตดีกว่า เอาตัว 50 นะคะ 50 เนี่ย มันจะให้เสียงคลิกลิทึมรูปอย่างเงี้ยทำเป็นดิทอชันจะชัดหน่อย ลีน่าปรับไม่เยอะ แต่กีตาร์จะมีเราจะสังเกตว่าจะมีเสียง ตึบตึบตึบตึบตึบตึบกระแทกกระแทกออกมา แต่ว่า กีตาร์จะมีไม่เยอะแต่เราสามารถบูนให้มันเยอะขึ้นได้โดยอีควอเลเซอร์หรือแอมนะคะ มันเกิดจากย่านเบสนั่นเอง โอเค ย่านเนี้ย กีตาร์มักจะปรับให้ใกล้เคียงกับกระเดื่องถ้าเกิดเล่นล็อกเมทัลเนี่ยก็จะปรับให้ใกล้เคียงกระเดื่องเวลาเล่น แล้วก็ ย่านสูงย่านกลางสูงก็จะให้เข้ากับสนาแล้วก็ย่านสูงไม่ให้เข้ากับแฉก็จะเล่นอีคิว พวกนี้แหละค่ะ ให้มันกลมกลืนนะคะ เวลาหลุดกองมันกบให้ไม่เกี่ยวกันนะคะ โอเคถ้าในย่านเหล่านี้นะคะ มันเขาเรียกว่าย่านขึ้นมาได้เป็นมิดโลนะคะ มันอยู่ก้ามถึงระหว่างเบสกับกลางแต่หูเราได้ยินชัดอยู่นะคะ ตรงเนี้ย ในเบสก็จะชัดเหมือนกันตั้งตั้งแต่ 50 ถึง 100เนี่ยออกชัดมากโอเคนะคะต่อมาย่านนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเยอะๆในกีตาร์เนี่ยกีตาร์มันก็จะทึบได้ จมได้หน้าอึดอัดหน้าหงุดหงิดได้เหมือนกันนะคะ อยู่ในโคนไปเลยก็ได้ ก็เลยส่วนใหญ่จะเกิดจากปิกอัพตำแหน่งนี้นะคะปิกอัพตำแหน่งนี้มักจะเกิดกับเดสพอลนะ ราะว่ามันอนมีาตนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ย อ่าฮะ ก็เลยมีวิธีแก้อยู่ ก็คือเราแก้โดยการใช้อคาปาซิเตอร์หรือพิกอัพที่รับย่านที่ได้ดีกว่านี้ ไม่รับย่านนี้เยอะเกินไปเป็นต้นนะคะเป็นเหตุเพราะว่าพิกอัพเนี่ยสมัยยุคนั้นใช้อนิโครับย่านเบสเยอะ แต่ว่าย่านกลางกับแหลงเนี่ยอนิโคกับทำได้ไม่ดีมาก ในยุคนั้น จนอนิโคไฟเกิดขึ้น ทุกอย่างเลยสมบูรณ์แบบอาการนี้มันหายไปนะคะ แล้วก็เรื่องค่าทองแดงแต่จริงแก้ด้วยทองแดงกับแกนเหล็กเท่านั้นเองหายเลยโอเคต่อมาร้อยเฮิร์ตนะคะย่านนี้เป็นย่านที่เขาเรียกว่าเป็นย่านความถี่ต่ำชนิดหนึ่งที่ในกีตาร์มีแน่นอนนะคะ เรานิยมบูขึ้นมานิดนึงนะคะ มันจะเขาเรียกอะไรนะ มันมัน เป็นย่านที่ทำให้กีตาร์มีแรงอัดกระแทกคล้ายๆตัวนั้นนะคะเหมือนกันอึบอับตึบตึบตึบตึบอ่ะ แต่เราจะบูดไม่เยอะนะคะ อาจจะฟังแล้วอัดได้ โอเค ส่วนเบสก็จะเอาตรงนี้ขึ้นมา เวลาเดินจังหวะนั้นโอเคกีตาร์ริทึมก็จะเบิร์ตตงนี้ขึ้นมายึดนิดนึง รู้จักอะไรรู้จัก EQ แต่ว่าเวลาออกแบบกีตาร์เนี่ย เราก็ต้องให้มันมีย่างพวกนี้อยู่ด้วยนะพวกนี้มันได้จากเบสบอดี้มอรกนีส่วนเอลเดอร์ก็มีเหมือนกันนะคะ แต่ว่ามีไม่มากนะนะคะร้อยเฮิร์ตมีเหมือนกัน มีไม่มาก แต่ว่ามันจะมาเสริมด้วยโรสวูดแล้วก็อีโบนี่ก็จะมีด้วยนะคะเมเปิลไม่ค่อยมีตัวนี้เท่าไหร่นะคะ ต่อมาย่าน200 400 นะคะนี้เริ่มเป็น ย่านกลางแล้วนะคะ ย่านนี้มัน มันจะตรงกับเสียงกลางและเสียงแสนของกล่องนะคะ ก็จะอยู่แถวๆนี้สองร้อยสี่ร้อยย่านนี้จะเขาเรียกว่าเพิ่มความหนา กีตาร์ที่น้ำเสียงบาง ก็เพราะว่าย่านสองร้อยสี่ร้อยมันมีแต่ปิกอัพรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น เช่นซีาราซิงเกิลคอยเนี่ย ข้อเสียคือย่านเนี้ยถึง 800 เลย รับได้น้อย แต่มันก็มีตัว ที่รับได้นะคะ เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปรับได้ดีขึ้นนะคะ เราเลยไม่ต้องไปพึ่งแอมมาก แต่แอมมันไปบูย่านี้ให้ พวก พวกแอมหลอกเนี่ยจะบูย่านี้ให้จนอุ่นหนาเลยอุ่นหนาก็คือย่าน400 800 นี่จะให้ความอุ่นนะคะ ปกอุ่น แต่ความหนานี่ก็ 200 800 นี่เหมือนกัน มันก็จะให้ความหนาขึ้นมาโดยธรรมชาตินะคะเพราะย่านนี้คือย่านกลาง หูเราจะรับเสียงได้ดี ถ้าย่านนี้มันมีน้อย หูเราก็รู้สึกว่ามันบางหรือเบาลงนั่นเองนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าดังแล้ว มันหนานะ ไม่เกี่ยว อันนั้นคือกำลังไม่ใช่ย่านนะคะ โอเค ตั้งแต่ 800 ถึง 1K นี่เริ่มไปออกไปทางสูงในสูงกลางแล้วมินหายนะคะ อันนี้ก็จะให้เสียงชุบชับชุบชับ บางครั้งมันก็อาจจะมีเสียงปิดติดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็มันยังไม่แข็งนะ แต่จริงๆ ย่านที่จะให้เสียงปิดติดมาเลย แล้วก็ฟังดูก้าวร้าวแสบหูเลยก็คือย่าน3 0 0 0ันะคะ ด้าน1,000เนี่ย800 1,000เนี่ยจะให้ความคมชัด แล้วก็ให้ความคมชัดของซาวของเสียงโอเค เช่นบอดี้เอลเดอร์จะมีย่านพอควร แต่ย่านที่จะให้ย่านนี้เยอะ ๆเลยนะคะ ก็มีพอปล่า เดี๋ยวป้าป้าให้ไปทางแหลมเยอะด้วยนะย่านนี้ก็เยอะนะป้าป้าให้เนื้อตั้งแต่สองร้อยเลยนะสองร้อยมาถึงหนึ่งพัน เออว่าจะไม่พูดเรื่องมาสองร้อยมาถึงหนึ่งพันเยอะทีเดียว แต่สามพันมันไม่มี มันเลยไม่สับโอเค ส่วนเมเปิลเนี่ยมันจะมีหกพันเยอะนะคะหกพันมาเต็มนะคะ แต่บางสไตล์เพลงเราก็ไม่ต้องการหกพันอ่ะ มีเยอะไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่บางครั้งกีตาร์มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะ มันมีหนึ่งร้อยกับห้าสิบเยอะอย่างเงี้ยห้าสิบเปอร์เยอะ หรือต้องหกพันมาแก้เป็นการแก้ที่ไม่ถูกวิธีเท่าไหร่นะ เออ แต่ว่าเนื่องจากไม้อ่ะ มันไม่ใช่ EQ ใช่ไหมเอาตัวนี้มาแก้ มันก็จะเป็นการผสมให้ตัวนี้เด่นขึ้นมา แต่ตัวนั้นก็ยังเยอะอยู่ แต่ผสมแล้วตัวนี้เลยขึ้นมา มันก็เลยฟังแล้วได้กระลมนี้ขึ้นมาค่ะ โอเคมีเล่าว่าย่านสามพันเนี่ย มันจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งพันกับสองพันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นย่านกรุงกริงนะคะ แล้วก็คมชัด แต่มันไม่หวานนะอ่า มันจะเริ่มหวานสักประมาณห้าพันสี่พันเริ่มหวานละห้าพันหวานพอเลยห้าพันใส ก็คือ 6,000 เนี่ยใสกิ้งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่า นี่ 6,000 เป็นยังไง มาดู นี่คือเสียง 6,000 นะ อันนี้มี6,000 5,000 4,000แล้วเดี๋ยวนี้น่าจะตัด 6,000 ทิ้งนะคะด้วยโทน โทนถ้าปิดสุด 6,000 จะหาย มันจะมีในพิกอัพตำแหน่งเน็กของตัวนี้นะคะอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะ ว่าตัวไหนมันมีมากมีน้อย6,000 หายไปแล้วนะคะ แต่ 5,000 อยู่ โอเค มาปิด 5,000 6,000กลับมานะคะ เห็นไหมคะว่าความใสกลับมาตอนแรกมีความขุ่นมัว แต่ความหวานก็ฟื้นตัวกลับมาไปหายไปสิ โอเค ตอนนี้สามพันหายนะคะห้าพันกลับมา ความสดใสแล้วก็ความหวานก็จะกลับมานะคะ อันนี้ไม่มีอะไรแสบหูนะคะ เพราะว่าโทนตัวนี้แปะเฉยๆ เสียงที่แสบหูถูกตัดไปทันที ความหวานความใสก็ยังคงอยู่นะคะ ตามตำแหน่งแล้วก็การรับของการรับของปิกอัพนะคะ โอเคเราปิด มาดูเสียง 50เฮิร์ต้อนเฮิร์ตกล้องใหม่กล้องมันตัดไปแต่ไม่รู้ว่าจะตัดอีกหรือเปล่านะ โอเค ช่วงร้อยเฮิร์ตก็จะเป็นช่วงความหนาแน่นของยานมิโลเพิ่มน้ำหนักให้กับกีตาร์เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ความหนานะคะ น้ำหนักน้ำหนักแต่ไม่ใช่แรงกระแทกถึงกับเหมือนกับห้าสิบนะคะหรือช่วงๆนี้ไล่มา โอเคมันมีย่านเสียงสวรรค์ก็ย่านห้าร้อยกว่าห้าร้อยสามสิบกว่าห้าร้อยสิบกว่า ย่านนี้นะคะ มันมีผลต่อสมองเรารู้สึกผ่อนคลายกีตาร์มันจะมีย่านนี้สูง เวลาฟังเรารู้สึกมีความสุขมากกับกีตาร์ตัวนั้นนะคะ มันก็มาสัจจันที่เราต้องค้นพบ แล้วก็อีกเรื่องก็คือ ย่านร้อยแต่ย่านสูงสูงย่านกลางสูงเนี่ยบางครั้งมีกีตาร์หลาย ๆ ตัว ของศิลปินนะคะอย่างเช่นเอซี่ไรโคเนี่ยเวลาริทึมหนักแน่นเหมือนกีตาร์เหมือนกระกองเสียงออกมาลูกแคบสั่น ตามจังหวะกองทั้งเกิดจากบิดเคร์วิลเล่นแล้วเวลาบูโซโล่ก็ออกมาคมชัดดลยปิดอัพตำแหน่งแค่ตำแหน่งเดียวค่ะลองดูนะคะ แล้วลองฝึกฟังดู หา EQ ตัวนึงแล้วลองปรับดู จูนในกีตาร์ดูเริ่มจากแฟลตค่อยๆดูดูเราจะรู้ว่ามันมีจุดเด่นตรงไหน เราจะแยกแยะได้นะคะ เราสามารถที่จะมองแบบกีตาร์หรือปรับปรุงซาวในการเล่นและการบันทึกของเราได้ด้วยนะคะ แล้วก็เป็นคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ